ลำดับถัดไปครับ ตระกูลใหญ่ ตระกูลสุดท้ายที่จะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกับพวกเราก็คือ ภาษาคำโดด ภาษาคำโดดอย่างที่ครูปราลบไปก่อนหน้านั้นนะครับว่าสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับภาษาในแถบ ภูมิภาคอุตสาคเน หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายภาษา เพราะว่าภาษาคำโดดเนี่ยตัวอย่างหลักๆที่เห็นที่ปรากฏนะครับได้แก่ภาษาจีนทุกกลุ่ม นะครับ ภาษาจีนทุกกลุ่ม ภาษาเวียดนาม ครับ ภาษาไทย ภาษาลาว ถ้าเรามองในแง่ของภูมิศาสตร์นะครับ แต่ที่จริงแล้วคือภาษาลาวกับภาษาไทยที่จริงถือเป็นภาษาเดียวกันนะครับ ในชื่อตระกูลใหญ่ว่าตระกูลไทยไม่มียอยักษ์นะครับ ทีนี้ลักษณะของภาษาคำโดดเนี่ยมันมีลักษณะสำคัญสำคัญหลายประการ ดังต่อไปนี้นะครับก็คือว่าคำเดิมเนี่ยเป็นคำตั้งหรือคำมูลเนี่ยเบสเวิร์ด คำตั้งหรือคำมูลเป็นไง คือมีมีความสำเร็จในตัวเอง ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปคำศัพท์นะครับลักษณะสำคัญถัดไปนะครับได้แก่คำแต่ละคำเนี่ยเป็นคำอ่าอย่างที่ครูต่อเนื่องเมื่อครู่นี้ครับสำเร็จรูปในตัวเองไม่ต้องมีการแปลงคำอย่างเช่นในภาษาตระกูลวิพัฒน์ปัจจัย เช่นตัวอย่างในภาษาไทยมาไม่ว่าจะเป็นมาปัจจุบันมาอดีต กำลังมาหรือมาในอนาคต เราก็มีแค่พยัญชนะกับสระ แค่2รูปอักษรนะครับ คือตัวมอมม้าแล้วก็ตัวลากข้างนะครับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปใดๆ ทั้งสิ้น ลักษณะสำคัญถัดไปนะครับ ได้แก่ว่าคำแต่ละคำเนี่ยไม่เป็นคำบ่งบอกหน้าที่ของคำคือส่วนใหญ่ภาษาคำโดดเนี่ยต้องพิจารณาที่ความหมายนะครับ จะไม่เหมือนกับบางภาษาที่ เป็นภาษาภาพนะครับ มันเป็นการประกอบกันของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงเท่านั้นไม่ได้มีผลต่อความหมาย ขีดขีดหนึ่ง อักษรตัวหนึ่งหนึ่งไม่ได้มีผลต่อความหมาย จะต้องพิจารณาที่คำคำนั้นเป็นคำคำไปนะครับ ลักษณะสำคัญถัดไปครับ ได้แก่โครงสร้างของประโยคเนี่ยหรือระบบไวยากรณ์ของประโยคเนี่ยปกติเนี่ยก็จะเป็นการเรียง มีการเรียงแบบประธานกริยาและก็กรรมนะครับในบางภาษาจะไม่เรียงอย่างนั้นนะครับ เช่นภาษาที่ใกล้กับบ้านเรา เช่น ภาษาพม่ามาตรฐาน ภาษาพม่ามาตรฐานจะเป็นประธานกรรมและก็กริยาอย่างนั้นนะครับ และอื่นๆครับและอื่นๆ แต่ว่าภาษาคำโดดอย่างภาษาไทยเนี่ยก็จะเรียงอย่างที่ครู บอกไปเมื่อครู่นี้นะครับคือเป็นประธานกริยาและก็กรรม ลักษณะถัดไปครับ ภาษาคำโดดเนี่ยเป็นคำพยางค์เดียวโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นคำพยางค์เดียว แล้วก็มีลักษณะที่มีความหมายสำเร็จรูปในตัวเองนะครับนอกจากนั้นครับคำที่อยู่ในประโยคทุกคำเนี่ยเป็นหน่วยคำอิสระไม่ผูกพันซึ่งกันและกันเป็นยังไงเช่นในโครงสร้างประโยคบอกเล่า ว่าดอกไม้บาน จะสังเกตว่ามีคำสองคำนะครับ คือคำว่าดอกไม้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน แล้วก็มีกริยาสำคัญ ซึ่งเป็นกริยาไม่ต้องการกรรมนะครับ กริยาสักกรรมคือบาน สังเกตว่าทั้งดอกไม้และบานเนี่ย มีอิสระ เป็นหน่วยคำอิสระในตัวเองนะครับ ไม่ต้องมีการประกอบรูปเติมหน้าเติมหลังหรือเติมกลาง อย่างเช่น ภาษาตระกูลวิพัตน์ปัจจัย อย่างเช่นภาษาตระกูลลงกลางคำอย่างภาษาเขมรนะครับ ลักษณะถัดไปครับ ภาษาคำโดดเนี่ยสามารถนำคำธรรมดาที่มีอยู่อย่างจำกัด มาผูกให้เป็นประโยค ได้อย่างไม่จำกัด โดยไม่เกี่ยวข้องกับเพศ เพศในที่นี้ครูต้องย้ำอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่เพศด้วยความหมาย แต่หมายถึงเพศทางไวยากรณ์ อย่างเช่น ในภาษาตระกูล วิพัฒน์ปัจจัย เช่นหลายๆภาษาในยุโรปที่ปรากฏเพศทางไวยากรณ์ ในภาษาฝรั่งเศสชัดเจนนะครับ มีเพศชาย มีเพศหญิง ในภาษาบาลีสันสกฤต นอกจากมีเพศชาย มีเพศหญิง แล้วมีเพศกลางด้วย ตัวอย่างครับ เดี๋ยวนึกภาพไม่ออก จริงอยู่ในภาษาไทยเรามีคำเรียกญาติอย่างเช่น ป้า ยายย่า ที่บ่งชี้ถึงว่าบุคคล3บุคคลนี้เป็นเพศหญิง แต่ตรงกันข้ามครับ ในภาษาตระกูลวิพัฒน์ปัจจัยอย่างภาษาฝรั่งเศส เราไม่อาจรู้ได้เลยว่า พระจันทร์หรือลูนาเนี่ยจะเป็นเพศหญิง เราไม่อาจรู้ได้เลยว่า เก้าอี้อาร์มแชร์ที่เราใช้นั่งเนี่ยจะเป็นชายหรือเป็นหญิง ในทานองเดียวกันในภาษาบาลีสันสกฤตคำว่าคนหนึ่งคำนะครับ มี3เพศนะครับ มี3เพศ ขึ้นอยู่กับการใช้ในโครงสร้างประโยคอย่างนี้ครับแต่ภาษาคำโดดจะไม่มีลักษณะแบบนั้นครับ แม้นว่าจะใช้คำว่าปู่ ตา พ่อลุง ที่หมายถึงมนุษย์ผู้ชาย แต่เราต้องดูความหมายซึ่งจบในคำคำนั้นเลย ไม่เกี่ยวข้องกับการแปลงรูปแปลงคำที่บ่งชี้ถึงว่ามันเป็นเพศทางไวยากรณ์นะครับ นอกจากนั้น ไม่ว่าจะเป็นอดีตการ ปัจจุบันการหรืออนาคตการคำกริยาคำหนึ่งหนึ่งในภาษาตระกูลคำโดดอย่างที่ครูยกตัวอย่างคำว่ามาเมื่อครู่นี้ไปนะครับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำใดๆ ว่าอย่างเช่นในภาษาอังกฤษที่ภาษาอังกฤษมีคำว่าคำ ที่แปลว่ามาในปัจจุบันการถูกต้องไหมครับ ถ้ากำลังมาก็ต้องเติม ing ข้างท้าย coming ถ้ามาในอนาคตก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง ไปก็จะมีการแปลงรูปศัพท์ แปลงรูปคำเติม ed บ้าง เติม d บ้าง หรือแปลงรูปคำไปเลย แต่ภาษาไทยชัดเจนนะครับ ตัวอย่างในภาษาไทยครูจะเน้นตัวอย่างที่ภาษาไทยเป็นสำคัญ เพราะว่าพวกเราจะได้เข้าใจตามกันได้ง่ายนะว่า มาไม่ว่าจะเป็นมาในอดีตกำลังมามาในอนาคต ก็ล้วนแล้วแต่ใช้มอม้าแล้วก็ลากข้างมาเท่านั้นนะครับ ไม่มีอย่างอื่นเลยพศล่ะพศเป็นยังไงพศในภาษาตระกูลวิพัฒน์ปัจจัย ต้องมีการเติมครับ ไม่ว่าจะเป็นมีเอกพจน์พหูพจน์ ในบางภาษามีทวิพจน์ด้วย แต่ภาษาไทยซึ่งเป็นตัวอย่างของตระกูลภาษาคำโดดเนี่ย ไม่สนใจเรื่องการเติมใด ๆครับ เพราะว่าอะไร เพราะว่าภาษาไทยเนี่ยการแสดงความเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ เราเลือกใช้คำจำนวนนับ เช่น เดียว เดียว หลาย มาก หรือคำกำกับตัวเลข เช่นระบุตัวเลขไปเลย และนอกจากนั้นเรายังมีลักษณะนามใช้ครับ ที่บ่งถึงคำนามที่อยู่ข้างหน้าว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ แต่ในภาษาตระกูลวิพัฒน์ปัจจัย เช่นสังกฤษ ต้องมีคำอิสระหนึ่งคำ แล้วประกอบกับหน่วยคำไม่อิสระ ซึ่งบ่งชี้ความเป็นพหูพจน์ เช่นในคำว่าแมว ปกติในภาษาอังกฤษ แมวหนึ่งตัวใช้ว่า cat c a t cat ถูกต้องไหมครับ เมื่อทำให้เป็นพหูพจน์คือแมวหลายตัวทำไงครับ ต้องเติม s ลงไป ในคำบางคำที่ลงท้ายด้วยเสียงสระ ก็ต้องแปลงเป็นเติม es เป็นต้น หรือในคำบางคำไม่อาจรู้ได้เลยว่าเป็นเอกพจน์ หรือพหูพจน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถัดไปครับลักษณะถัดไปครับ ชนิดของคำเนี่ยไม่แน่นอนตายตัว เพราะว่าอะไรภาษาคำโดดเนี่ย ความ มีหน้าที่หลากหลายในหนึ่งคำเนี่ย เกิดได้อยู่ตลอดเวลานะครับคุยยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่นคำว่า ขันในภาษาไทย ขันมีหน้าที่อะไรได้บ้างครับ ทางไวยากรณ์ ขันสามารถเป็นกริยาได้ ในบริบทอะไรครับ ไก่ขัน ขันสามารถเป็นคำนามได้ ในบริบทอะไรครับ แปลว่า ภาชนะ และอื่นๆครับ ขันก็ยังมีความหมายต่างไปจากความหมายแรกที่ครูบอกว่า มีความหมายเป็นกริยาในสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ปีกคือไก่ที่ขันตอนเช้า กับกริยาที่หมายถึงการทำให้แน่นนะครับขันชนะการทำให้แน่นนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่าง ถัดไปครับคำแต่ละคำมีระดับ ของเสียงที่เรียกว่า พิทนะครับ ขึ้นลงแตกต่างกัน เสียงสูงต่ำขึ้นลงที่เรียกว่าเสียงวรรณยุกต์นั้น เป็นเสียงสำคัญที่มีนัยยะบ่งชี้ทางความหมายนะครับ ที่ทำให้คำคำหนึ่งมีความหมายต่างจากอีกคำหนึ่งยกตัวอย่างเหมือนเดิมครับ เช่นคำว่ามาเมื่อครู่นี้นะครับ มาไม่ปรากฏ รูปวรรณยุกต์ใดๆ เสียงสามัญหมายถึงทุกคำมาในภาษาไทยไม่มีความหมาย ปรากฏรูปวรรณยุกต์โท ออกเสียงเป็นเสียงตรีว่าม้า มีความหมายว่าอะไรครับ มีความหมายว่าหมายถึงสัตว์ กีบประเภทหนึ่งนะครับถือเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ อย่างนี้เป็นต้น